มองของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในต่างประเทศกรณีศึกษามีเยอะมากเลยนะครับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในต่างประเทศเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องมุ่งเน้นแล้วลืมไม่ได้เลยก็คือ local law and regulation local culture ของเขานะอะไรที่เป็น local local ของเขานะผมยกตัวอย่างเช่น อย่างผมดูแลประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศ ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับ แต่ละประเทศก็จะมีกฎหมายของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันออกไปนะกฎหมายฉบับหนึ่งไม่สามารถใช้ได้กับทุกประเทศนะครับแต่ละประเทศก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป มีเขาเชื่อของเขาแตกต่างกันออกไป แต่ละประเทศก็จะมีภาษาที่แตกต่างกันออกไปนะแต่ละประเทศก็จะมีหลักการปฏิบัตินะสังคมโซซายตี้ที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นเวลาเราบริหารจัดการมนุษย์ในแต่ละประเทศเนี่ย มันคงไม่สามารถทำให้มี one size fit all ได้นะครับไม่สามารถออกนโยบายนโยบายหนึ่งที่ใช้ทั้งหมดทุกประเทศได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราไม่สามารถออกโพลิซีได้เราก็ไม่สามารถจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้เหมือนกันนะเพราะงั้นโพลิซี p r o c e d u r ์หลักการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องออก หลักการที่ผมใช้ก็คือว่าโพลิซีที่ผมออกไปแต่ละครั้งเนี่ยผมจะมีหลักการว่า 80%จะต้องเหมือนกันของทุกประเทศนะครับ 20%เนี่ยผมรีบให้กับแต่ละประเทศ เพราะมันขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ประเทศ มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ มันขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติของแต่ละประเทศ ซึ่งไม่เหมือนกันนะครับ แต่การที่เราสามารถอะลายได้ 80%ของโพลิซีเนี่ยจะช่วยให้การทำงานหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยง่ายขึ้นนะง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นปัจจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในต่างประเทศเนี่ย เราก็ต้องคำนึงถึง วัฒนธรรมของแต่ละประเทศเป็นสำคัญ เป็นสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งเดเวล็อปเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการให้ผลประโยชน์เราเรียกว่าคอมเพนเซชันนะเบนเ e n e f ไม่ว่าจะเป็นการทำ employee relation activity นะครับแต่ละมุมมองของ HR เนี่ย เราจะต้องมองวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเป็นหลักนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่น เอาที่เห็นชัดๆเลยนะครับ เวลาเราบริหารจัดการเกี่ยวกับ compensation and benefit หรือ salary นะ salary โครงสร้างเงินเดือนยกตัวอย่างเช่นสร้างเงินเดือน เราต้องมีหลักการเหมือนกันในทุกประเทศว่า โครงสร้างเงินเดือนจะมาจากไหนนะจะมาจากการทำเซอร์เวยของแต่ละตลาด มีการจัดทำเพียร์กรุ๊ปมีการแอปโรชที่มีเดียนพอยต์ผมยกตัวอย่างนะครับหลักการต้องเหมือนกัน แต่ว่าข้อมูลในการมาทำซารีเซอร์เวย์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพการจ้างของแต่ละประเทศนะเพราะฉะนั้นประเทศนี้สภาพการจ้างสูง ค่าของชีพสูงเพราะฉะนั้นโครงสร้างเไรอาจจะสูงนะครับประเทศนี้อัตราการจ้างถูก ค่าของชีพถูกนะครับอินฟลชันน้อยเพราะฉะนั้นโครงสร้างเงินเดือนก็จะน้อยนะครับฉะนั้นโครงสร้างเงินเดือนตัวเลขนะตัวเลขก็จะแตกต่างกันออกไป แต่หลักการในการมาเซตอัพต้องเหมือนกัน นะครับนี่คือหลักง่ายๆในการบริหารทรัพยากรในต่างประเทศและแต่ละประเทศ เพราะความแตกต่างมันมีนะครับหรือผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่อง culture แล้วกันนะพูดถึงเรื่อง employee relation พูดถึงเรื่อง activity แล้วกัน employee activity ยกตัวอย่างสมมติเราบอกว่าเอ๊บนโยบายบริษัทอยากจะให้รีวอร์ดพนักงานเกี่ยวกับ New Year Party ยกตัวอย่างนะเราต้องการให้ celebrate success พนักงานโดยการให้จัดมีการฉลองปีใหม่ เราก็ทึกทักเอาเลยว่า อ๋อ New Year Party เนี่ย มันต้องอยู่ในช่วง December นะเพราะว่ามันจะถึง New Year Party แล้วมันเป็นหลักสากล New Year Party เมื่อเราจะจัดประมาณอาจจะรวมคริสต์มาสกับ New Year ด้วยกันเราจัดประมาณปลายปลายเดซ ember หน่อยหนึ่งเพื่อให้รางวัลพนักงงานทุกคนในแต่ละประเทศที่เราปกครองอยู่นะครับผมพูดได้เลยครับว่าผิด ประเทศส่วนใหญ่จะใช่นะครับ แต่มีหลายประเทศที่ไม่ใช่เหมือนกัน นะผมยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราไปเซเลบรตนิวเยียร์ที่อินเดีย แล้วเราบอกว่าเราจะเซเลบรตช่วงเดือนเดซ ember ผมว่าพนักงงานก็คงงงนะและพนักงงานก็คงไม่เห็นความสำคัญของเซเลบรชันเพราะสำหรับคนอินเดียแล้วเนี่ยนิวเยียร์เขาก็คือดีวาลีนะครับซึ่งดีวาลีเนี่ยมันจะมีประมาณออกโทเบอร์นะประมาณออกโทเบอร์งั้นสำหรับอินเดียแล้วก็จะเซเลบรตนิวเยียร์กันเดือนออกโทเบอร์ กตัวอย่างนะก็จะมีสีสันมีคัลเลอร์เดย์มีดีวาลีเดย์เอนจอยกันมากเลย ช่วง 30 31เดซ e m b e r สำหรับเขาแล้วคือ working day เขาทำงานกันจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะครับเปยกตัวอย่างไชน่าอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับไชน่า New Year ไชนาคืออะไรครับ Chinese New Year ก็คือประมาณ end of January beginning of February ะครับประมาณปลายมกราต้นกุมภา นั่นคือ Chinese New Year ถ้าเรามีบัตเจ็ตอยู่บัตเจ็ตหนึ่งก้อนเดียว เราบอกเราจะจัด Happy New Year เราไปจัดเอา December กับคน Chinese กับคนจีนนะครับ ผลตอบผลตอบรับกลับมาจะน้อยมากนะ แต่ถ้าเรามีบัตเจ็ตอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเราไปจัด Happy New Year during ในช่วงของ Chinese New Year นะครับ ประมาณปลาย January beginning February นะครับ มหาศาลเลยครับ ผลตอบรับจากพนักงงานนะเขาจะมองว่ามันเป็นเบนฟิตที่เราให้กับเขาจริงๆและเป็นช่วงฉลองเซอร์เบชันกับเขาจริงๆ เพราะงั้นการพัฒนาทรัพยากรนต่างประเทศเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวตอนต้นๆ ก็คือ วัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะครับ หลักการปฏิบัตินะครับนอมของเขาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราจะให้ในการบริหารจัดการทรัพยากรในแต่ละประเทศนั้นๆ แต่เมื่อเราเป็นแต่เมื่อเราเป็นออริจินอลแต่เมื่อเราเป็นศูนย์กลางนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะที่เราจะต้องพยายามให้เกิดการอะไลเมนต์กันระหว่างแต่ละประเทศนะเราคงไม่สามารถปล่อยให้ไชน่าไปอีกทางหนึ่งออสเตรเลียไปอีกทางหนึ่งไทยแลนด์ไปอีกทางหนึ่งอินเดียไปอีกทางหนึ่งเราจะขาดอะไลเมนต์เพราะงั้นเราต้องหาจุดอะไลเมนต์ให้ได้ว่าอะไรคือจุดเหมาะสมที่สุดในการทำอะไลเมนต์ในการทำให้มันซิมิล่ากัน แล้วอย่างที่ผมบอกเราให้80%อะไลซะ 20%ลีฟไปที่โลคอลนะครับ มันก็จะมีการแตกต่างขึ้นมาบ้าง อันหนึ่งที่ผมอยาก ที่ผมมีประสบการณ์อยากจะแชร์ก็คือว่าเวลาเราบริหารประเทศหลายๆประเทศเนี่ยนะครับ ทางภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า mobility นะ หรือความสามารถของพนักงานในการที่จะย้ายไปทำงานในประเทศอื่นๆนะหรือย้ายไปทำงานในแผนกอื่นๆนะครับ ผมเคยผมเคย implement โปรเจกต์ mobility ในหลายบริษัท นะครับแล้วก็ค่อนข้างสักเซสมากเลยนะผมยกตัวอย่างเช่น ถ้าผมไปถามน้องๆ คนไทยในปัจจุบันนะถาม เอ้ยน้องๆอยู่มองตัวเองยังไงเนี่ยสามปีห้าปีข้างหน้าเนี่ยแล้วอยู่มองตัวเองยังไงกับการได้ไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียยกตัวอย่างนะแอสไซเมนต์ไปทำออสเตรเลียสักปีหนึ่งยกตัวอย่างนะผมว่ามากกว่า 70-80%นะครับ บอกผมว่าเยี่ยมเลยพี่ ผมอยากไปนะ ราะงั้นถ้าเรามีเรามีประเทศที่อยู่ในในในส่วนรับช่บของเรานะครับเราสามารถทำ mobility project ให้มันเวิร์กนะครับยกตัวอย่างเช่น ไทยอาจจะไปทำออสเตรเลียหนึ่งปี คนออสเตรเลียไปทำไชน่าคนไชน่ามาทำไทยอินเดียมาทำไทย อินเดียไปทำออสเตรเลียเนี่ยถ้าเกิดมันมี mobility ขึ้นในองค์กรเนี่ยนะครับองค์กรจะได้ benefit เยอะนะครับพนักงานก็จะรู้สึกดีด้วยกับการ career development นะฉะนั้น mobility นี่เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่ง ที่การบริหารงานระหว่างประเทศหรือแตกต่างประเทศเนี่ยที่จะช่วยส่งเสริม ให้หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น